ก่อนการจัดการสินค้าตามหมวดหมู่ ดังที่เคยกล่าวไปแล้วในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์ ผู้เรียนควรมีการเตรียมข้อมูลสินค้า และหมวดหมู่สินค้าไว้ให้พร้อม โดยผู้สอนได้เคยแนะนำให้ผู้เรียนจัดทำเป็นทะเบียนสินค้า โดยจำแนกตามหมวดหมู่ หรือประเภทสินค้าในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ทั้งข้อความและรูปภาพ ในตัวอย่างกรณีศึกษานี้ ผู้สอนได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว ไว้ด้วยไฟล์ Microsoft Word โดยแบ่งเป็นคอลัมน์ประกอบด้วย หมวดสินค้า ลำดับ ชื่อสินค้า น้ำหนัก ขนาด ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า นอกจากนี้ยังมีการเตรียมเกี่ยวกับรูปภาพ โดยจัดเก็บแยกไว้เป็นโฟลเดอร์ เนื่องจากสินค้าแต่ละรายการ อาจมีรูปภาพหลายๆภาพ การจัดการหมวดหมู่สินค้าทำให้ร้านค้ามีความเป็นระเบียบ ซึ่งจะทำให้ทั้งเจ้าของร้าน และลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งการจัดการหมวดหมู่ สามารถทำได้ทั้งการเพิ่มหมวดหมู่หลัก หมวดหมู่ย่อย การลบ การแก้ไข การเรียกดูรายละเอียด และการจัดอันดับหมวดหมู่ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้ วิธีการเพิ่มหมวดหมู่หลัก คลิกที่ปุ่มสินค้า จะปรากฏเมนูย่อยๆให้เลือกคลิกที่ เพิ่มหมวดหมู่พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมู่ โดยป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อหมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อยของหมวดหมู่หลัก รายละเอียดของหมวดหมู่ ตั้งค่า SEO ของหมวดหมู่ การแสดงผลของหมวดหมู่ การเลือกรูปภาพของแต่ละหมวดหมู่ เป็นการกำหนดรูปประจำหมวดหมู่ โดยคลิกที่ปุ่ม เลือกภาพหมวดหมู่ เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการแสดง เมื่อกรอกข้อมูลหมวดหมู่เสร็จ คลิกที่บันทึก หากต้องการสิ้นสุดการเพิ่มหมวดหมู่ หรือจะคลิกที่บันทึกและเพิ่มอีก หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่อีก ผลของการเพิ่มหมวดหมู่จะแสดงหมวดหมู่ที่เมนูด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์ การเพิ่มหมวดหมู่อื่น ๆ ก็ทำในลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันนะคะ วิธีการเพิ่มหมวดหมู่ย่อย กรณีสินค้ามีจำนวนมากควรมีการแบ่งหมวดหมู่หลักเป็นหมวดหมู่ย่อยๆ เพื่อจำแนกสินค้าแต่ละรายการทำให้ลูกค้าค้นหาและเลือกดูสินค้าได้ง่ายขึ้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ คลิกที่เพิ่มหมวดหมู่สินค้า เหมือนกับการเพิ่มหมวดหมู่หลัก แต่มีการเพิ่มขั้นตอนขึ้นมา โดยการกำหนดหมวดหมู่ย่อย จากตัวอย่างเป็นการเพิ่มหมวดหมู่ย่อย หมอนเด็ก ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่หลัก หมอน โดยพิมพ์ชื่อหมวดหมู่ย่อย ลงในช่องชื่อหมวดหมู่ คลิกที่หมวดหมู่ย่อยของ แล้วเลือกหมวดหมู่หลัก หมอน เมื่อกรอกข้อมูลอื่นๆ เสร็จแล้ว คลิกที่บันทึก จะปรากฏผลการเพิ่มหมวดหมู่ย่อย ในหมวดหมู่หลัก แสดงให้เห็นทางด้านซ้ายของหน้าจอ วิธีการแก้ไขหมวดหมู่สินค้า คลิกที่ปุ่มสินค้าเช่นเดียวกับการเพิ่มหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมหลังหมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไข คลิกที่เมนูย่อย แก้ไขหมวดหมู่นี้ จะปรากฏหน้าจอเช่นเดียวกับขั้นตอนการเพิ่มหมวดหมู่ ในขั้นตอนนี้ให้แก้ไขข้อมูลหมวดหมู่ตามที่ต้องการ แล้วคลิกบันทึก ส่วนวิธีการลบหมวดหมู่สินค้า เริ่มต้นเช่นเดียวกับการแก้ไข แต่แทนที่จะคลิกที่แก้ไขหมวดหมู่นี้ ก็เปลี่ยนเป็นคลิกที่ ลบหมวดหมู่นี้แทนนะคะ เราสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับการแสดงหมวดหมู่สินค้า หรือลำดับของสินค้าใหม่ได้ โดยวิธีการดังนี้ คลิกที่ปุ่มสินค้า แล้วคลิกที่ เรียงลำดับหมวดหมู่ จะปรากฏเมนูให้เลือก จัดเรียงลำดับสินค้า และเรียงลำดับหมวดหมู่ ซึ่งหลักการจัดเรียงทำได้ลักษณะเดียวกัน คือ คลิกที่ปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง เพื่อเลื่อนมายังลำดับที่ต้องการ